วัดไปเลยนะครับ เอาอิน 500นะครับ งบ 500 ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่านะครับ งบ 500 บาทนะเพื่อนๆตาแรกเอ้ยลงก่อนนะ สีน้ำเงินนะครับ เอาอินแม่งเลย วัดไปเลยนะครับ เอาอิน 500นะครับ งบ 500ยัตตะเคทามาแล้วมึงก็สวยนะ ถ้าไม่มาก็ปิดคลิปเลย เอาละ เปิดมา ฝรั่งครับฝรั่งสี่ครับไอเย็ดเคขอห้าขอสี่ขอสามเออห้าสวยงามเก้าสูงแล้วนะไอเย็ดเค เทพเจ้าอออินไว้กู มาว่ะเก้านะครับทรงแม่ง ออกน้ำเงินนะ ไม่รู้แต่อยากเล่นน้ำเงินขอออินอีกเช่นเคยนะครับ 1,000 บาทนะเพื่อนๆ ้ารอบนี้มาน้ำเงินนะครับ รอบต่อไป ขอกระโดดแดง เออรอบต่อไปขอกระโดดแดงนะ ออินนะฮะออินนะฮะมาหน่อยลูกพ่อหนูขอน้ำเงินนะน้ำเงินนะอุ้ยโอ้โหนึกว่านึกว่าเจ็ดเย็ดแค่ฝั่งแม่งเจ็ดว่ะเอ้าเก้า เย็ดแค่เหนือฟ้ายังมีฟ้าก้าวแต้มอีกแล้ว มา รอบนี้ ขอกระโดดไปแดงนะครับ แต่ไม่ออกอินแล้วนะเพื่อนๆกำไรแล้วนะครับ เล่น 1,000 พอครับ ขอไปแดงนะ ขอติดอย่างอื่นไว้หน่อย เออ ขอเล่นแดงนะฮะ แต่แม่แต่แม่งออกแดงไปเยอะกว่าว่ะสามสิบสองต่อสิบเก้าเออ ขอกระโดดมาแดงแล้วนะ มาดูกันจะเป็นอย่างไรสำหรับเซ็กซี่ บาคลานะครับ เอาจูบฝรั่งมาสวยนะครับ แบบนี้ฝาลังฝาลังฝาลังเหยียดเคสวยงามครับ ป๊อกแปดครับเพื่อนๆ โอ้โหกระโดดมาได้ถูกจังหวะสุดๆ สุดๆไหนๆมันก็มาน้ำเงินสองแล้วนะครับ แดงหนึ่งขออัดแดงต่อนะ แดงต่อเลยนะครับ ไม่รู้จะเล่นสีอะไรนะ มาแบบมั่วๆนะ ไม่มีหลักการอะไรเลยนะครับ วันนี้ ขอเล่นแดงเศษ750 นะครับ ลองดู มา เปิดได้ ขอแดงนะ อีหนูขอแดงสวย ๆ นะ เอาบังเลยวะนะ เฮ้ย ฝาหลังฝาหลัง ขอฝาล่างนะ โอ้โหบล็อกแปดอีกแล้วครับ เพื่อนๆบล็อกแปดอีกแล้วครับ ของจริงว่ะน้ำเงินสองแดงสองนะครับ ต่อไปขอขยับเป็นน้ำเงินสองนะ น้ำเงินสองรอบนะครับ ลองดูครับ เอาเสมอติดไว้หน่อยแล้วกัน ขอให้มันมาลายนั้นนะเพื่อน เพื่อนเซ็กซี่ขอลายนั้นนะอย่า ยามาสามแดงนะโอกาสออกสามแดงก็ยากอยู่นะมาดูกันนะครับโหถ้ารอบนี้มาแม่งบรรลัยอ่ะอัดไปหนักด้วย โอ้โหฝั่งนู้นแม่งหกว่ะ มีงานแล้วครับทุกท่าน มีงานแล้วครับ โอ้โหเรียบร้อยครับโดนแดดครับอัดไปยังหนักนะพันสี่ห้าสิบโอ้โหกำไรหายไปเลยนะครับโอเค อไม่ย้ำอีกรอบแล้วนะพอนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้พอ งบ 500นะครับกำไรพันห้าพอแล้วถ้าเล่นต่อไปน่าจะหมดนะครับ ได้กำไรแล้วก็ควรเลิกนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะใครอยากให้เล่นเกมไหน อยากเล่นค่ายอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ใครอยากได้โปรลับนะครับ อยากเล่นที่เดียวกับผมโพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินรับโปรลับเลยทันทีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆบายบายจ้า